ผมชื่ออนันต์บัวเทศครับ มีอาชีพขับรถเสาเข็ม ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานเคนหักตีและหงายท้องไป หลังหัก แล้วช่วยกันแบบผิดวิธีไม่รอรถพยาบาลมาช่วยแล้วก็กลับไปอยู่บ้าน ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานีแนะนำให้มาฟื้นฟูฝึกอาชีพจุดประสงค์ก็คือมาจะมาฝึกอาชีพ เพื่อไปประกอบอาชีพอิสระของตัวเองการกลับชีวิตไปสู่สังคมของน้อง หลังจากจบการฟื้นฟูที่นี่นะครับทางศูนย์เนี่ยได้ทำการเทรนนะครับ ให้เขากลับสู่สังคมได้ไม่ว่าเป็นการใช้ชีวิตประจำวันนะแล้วก็ด้านอาชีพ ราะนั้นอย่างหลักๆก็คือน้องที่เป็นอัมพาตนะครับอย่างอย่างผมนี่แหละชีวิตประจำวันเนี่ยเขาจะต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับไม่ว่าเรื่องจะเป็นการเข้าห้องน้ำการเดินทางการย้ายตัวอะไรเงี้ยซึ่งทางทีมงานแพทย์เขาจะเทรนให้ จนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ โดยที่ไม่ต้องมีผู้ช่วยเหลือมันได้รับประโยชน์หลายอย่างทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ กล้าที่จะออกไปต่อสู้กับโลกภายนอกจากที่เราไม่เคยออกไปไหนที่ไม่กล้าออกไปเลย เรามาอยู่ที่นี่เราก็กล้าที่จะออกไป น้องบางคนเนี่ยจากอยู่ในรายการผลิต แล้วกลับไปทำงานในตำแหน่งนั้นไม่ได้ เวลามาเรียนฝึกอาชีพกับเราเนี่ย เราก็จะเทรนให้เขากลับไปทำงานได้ อย่างเช่น ถ้ามาเรียนด้านไอทีก็คือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เราไม่ต้องไปหาที่อื่น สิ่งที่เราอยากรู้อยากทันเราก็ไปเปิดดูได้ครับจากในคอมพิวเตอร์เอาไปทำงานในบริษัทอะคะก็คือว่าได้มีความรู้มากขึ้นนะคะ จากที่ว่าไม่มีพื้นฐานเลย ก็มาเรียนตรงนี้ก็ได้พอสมควรค่ะ ก็คิดว่าถ้าถ้ามีโอกาสที่จะเข้าไปทำงานอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเป็นประโยชน์นะครับที่ว่าจะเอาไปใช้ในในงานสำนักงานแล้วก็คิดว่าเราจะได้มีความคล่องตัวขึ้นแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับอย่างก็ได้ความรู้เยอะแยะมีประสบการณ์ จากที่ไม่เคยทำเลยอะก็ได้ความรู้พอสมควรคิดว่าจะดีอะครับคิดว่ามันคิดว่ามันนั่นดีหน่อย มันจะทำอะไรให้ลูกให้หลานได้ดูได้นั่นบ้างเผื่อเราเป็นไปการฟื้นฟูที่มีความประสงค์ที่จะเข้ามารับการฟื้นฟูที่นี่นะครับ อันดับแรกเนี่ยหลังจากเกิดอุบัติเหตุนะครับ เกิดประสบอันตรายขึ้นมาเนี่ยถ้ามีความประสงค์เนี่ยก็สามารถแจ้งได้กับสำนักงงานประกันสังคมจังหวัดนะครับ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมีทุกจังหวัดอยู่แล้ว ไปแจ้งความประสงค์ได้เลย คราวนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยศูนย์ฟื้นฟูจังหวัดปทุมเนี่ยเป็นแห่งแรก แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นแม่แบบให้กับศูนย์ฟื้นฟูจังหวัดต่างๆ นโยบายของสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยต้องการกระจายผู้ประกอบการฟื้นฟูให้กับท้องถิ่นหมายความว่าถ้าไม่สะดวกมาที่จังหวัดปทุม ท่านสามารถไปที่ภาคเหนือได้ ซึ่งตอนนี้เราก็มีศูนย์ฟื้นฟู ภาคเหนืออยู่นะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ถ้าเป็นภาคอีสานก็อยู่ขอนแก่นถ้าเป็นภาคตะวันออกก็อยู่จังหวัดระยองนะครับ และปัจจุบันนี้ก็คือกำลังก่อสร้างอยู่จังหวัดสงขลาเพราะนั้นผู้กำกับคุณครูเองเนี่ยที่ประสบเหตุตามภาคต่าง ๆ ไม่ไม่จำเป็นต้องวิ่งมาที่จังหวัดปทุมก็สามารถไปตาม จังหวัดต่างๆ ที่เราตั้งมาได้เลยครับ เราเองก็สามารถเป็นกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจ คอยเดินเคียงข้างกันไป เพียงเท่านี้ครับก็อาจจะเป็นแรงผลักดันให้ใครได้อีกหลายคน